นะครับก็ ตรงนี้นะครับถามว่ากฎข้อที่2พายตัวนี้แตกต่างกันยังไง จริงๆแล้วก็มีข้อย้ำเตือนอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือกลนที่เป็นขี้นะครับกลนที่เป็นจำนวนขี้กับกลนที่เป็นจำนวนอะไรครับจำนวนคู่นะครับ ก็เวลาจะแทนก็พึงระวังนิดนึงว่าถ้ากลนที่เป็นคู่นะครับกลที่เป็นจำนวนคู่เนี่ยนะครับ สิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในกลนเนี่ยเวลาจะแทนเนี่ย จะต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่าศูนย์นะครับแต่ถ้ากลนของเราเป็นจำนวนขี้นะครับเมื่อเรา a ซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆเข้าไปแทนแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับลิมิตนะครับของกลนที่ 3 ของ x เมื่อ x เข้าใกล้8อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถได้เป็นอะไรครับกลนที่ 3 ของใครครับของ 8 นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ2นะครับหรือนะครับถ้าเราจะแทนด้วยจำนวนที่เป็นลบนะครับยกตัวอย่างเช่น ลิมิตของกลนที่ 3 ของ x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ8อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับกลนที่ 3 ของใครครับ ลบ8นะครับซึ่งตามกฎเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับลบอะไรครับลบ2เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ เป็นการแสดงให้เห็นว่ากลนที่เป็นขี้กับกลนที่เป็นคู่ให้ระวังนะครับว่าเข้าใกล้จำนวนจริงที่เป็นจำนวนจริงทั้งหมดนะครับกลนจะต้องเป็นขี้นะครับ ส่วนที่เข้าใกล้จำนวนจริงที่มากกว่าศูนย์นะครับเข้าใกล้จำนวนจริงที่มากกว่าศูนย์ตัวนี้นะครับกลนเขาจะต้องเป็นอะไรครับ เป็นคู่นะครับ เป็นจำนวนจริงจำนวนเต็มคู่นะครับครับ กฎข้อที่3นะครับ ก็ยกกำลังนะครับ ลิมิตของ b ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็แทน a เข้าไปที่ x ได้เลยนะครับกฎข้อที่4นะครับเมื่อลิมิตของเรานะครับเป็นฟังก์ชันที่บวกลบกันนะครับเป็นฟังก์ชันที่บวกลบกันนะครับ เราสามารถแยกหาลิมิตได้ก็คือเป็นลิมิตของใครครับของ f(x) บวกลบลิมิตของใครได้เลยครับ g(x) ตตามกฎข้อที่ 4 นี้นะครับ กฎข้อที่ 5 ครับ ถ้าลิมิตของเรามี 2 ฟังก์ชันใดๆทำอะไรกันอยู่ครับ 2 ฟังก์ชันคูณกันอยู่นะครับ เราก็สามารถหาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a คูณกับลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ได้เลยนะครับ กฎข้อที่5นะครับย่อยของมันนะครับกฎข้อย่อยของมันบอกว่า ลิมิตของ k นะครับเมื่อ k เป็นค่าคงที่ใดๆ คูณอยู่กับฟังก์ชัน g นะครับ เราสามารถให้ k คูณกับลิมิตของฟังก์ชัน g เมื่อ x เข้าใกล้ a ได้เลยนะครับ ข้อที่ 6 นะครับ ข้อที่ 6 ถ้าฟังก์ชันอยู่ในรูปผลหารนะครับ ถ้าฟังก์ชันอยู่ในรูปผลหาร เราก็สามารถทำยังไงได้ครับ แยกเขาออกจากกันได้ ก็คือหาลิมิตของ ฟังก์ชันที่เป็นตัวเศษนะครับ แล้วก็หาลิมิตของฟังก์ชันที่เป็นตัวอะไรครับ ตัวส่วนนะครับ แต่ข้อพึงระวังก็คือว่า ลิมิตที่เราหาได้ของตัวส่วนจะต้องไม่ใช่เลขศูนย์นะครับ